ก็ยินดีต้อนรับด้วยนะครับกับพิศวะสำหรับทุกท่านนะครับกับบรรยากาศกานในค่ำวันนี้อยู่กับผู้นำงารของบ้องเพชรโป่งในข้างเราครับนี่เบียร์คณะทัศนภาพด้วยนะครับ กับเจพานะครับเจ้าของร้านอาหารบ้านต้นไม้ด้วยนะครับ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 Volocco, Mansuena, Dan Arbita. นี้เรียนเชิญเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องพ่จูรักหลังทั่วบริเวณนะครับขยับกระตูด้านหน้าด้านในกันได้เลยความสนุกสนานด้านหน้าเวทีกับ พวกเราทีมงานของหม่อมคุเบสโปรโมชั่นเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ ับผู้พิการของบางทีเพชรโปรโมชั่นนะครับสนใจติดต่อที่ 0 8 1 8 5 7 5 2 5 7 ครับ ผมเชอยูมาเต็มพิกัดความบันเทิงจากพวกเราทีมงานของวังดิเฟนบอกผมอยากตเนื่อกช่วงการไหว้ครูกันเลยครับ ก็คงไม่ทำให้เกิดเจอเธอไม่กลับถูกจากสิ่ที่ทุนทาไม่ว่าจะหน้าของพี่คนดีน้องคงจะมีเสน่หาคนเพียวก็คงจะคงน้องก่อนที่จอดไม่ควรจะจับเพื่อนหน้าเป่าก็ชนยาวบุญได uma irmã ครับผมทุนนี้ก็ขออนุญาตกราบนมัสการนะครับ พระคุณนะครับท่านเจ้าวาดวัดในกลางนะครับกราบสวัสดีเพียงท่านเจ้าภาพของพวกเรานะครับกับเจ๊พานะครับ เจ้าของร้านอาหารบ้านต้นไม้ด้วยนะครับ แล้วก็สวัสดีเพียง